thank you ันนะครับจากบทเรียนที่ผ่านมา อาจารย์ก็ทำการทดลองต่อไฟฟ้าให้กับนักเรียนได้ดูกันนะ แต่ในชั่วโมงนี้นะครับ เราก็จะมาทำการทดสอบโดยการทำบอร์ดนะครับ เพื่อจะใช้สำหรับการฝึกฝนวิชาการของเรานะครับ อาจารย์เตรียมของไว้ซึ่งหาได้ง่าย ๆนะครับ มีอยู่ทุกที่อันแรกที่เราใช้นะ อันนี้ก็คือบอร์ดนะครับ อาจจะเป็นไม้อัดก็ได้นะ ถ้าเกิดนักศึกษาต้องการทดลองใช้งานนะครับ บอร์ดสักหนึ่งตัวนะครับ ต่อไปก็คือชุดอุปกรณ์น็อตนะครับ พวกน็อตต่างๆเพื่อเอาไว้ยึดเกาะนะ ตัวต่อไปนะครับคือกลุ่มของตัวคอนเน็กนะครับ ตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อ นะใช้แบบไหนก็ได้นะครับน่าจะนักศึกษาใช้สีขาวก็ได้ แต่นี่ขออาจารย์กาจรใช้เป็นลักษณะสีดำ เราจะทำการเชื่อมต่อไฟฟ้า ซึ่งมีความแรงสูงถึง 220 โวลต์เข้ามาสู่บอร์ดในการทดลองใช้งานกันครับ อุปกรณ์ต่อไปครับก็คือกลุ่มสายไฟนะครับ พวกสายไฟ แล้วก็ตัวปลั๊กต่างๆ ดี๋ยวเราจะมาทำการทำบอร์ดทดลองกันนะครับ แล้วก็เข้าสู่บทเรียนกัน ขั้นตอนที่1นนะครับ เราจะทำการติดตั้งตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนนะครับ โดยการทำจากปลั๊กนี่นะครับ นี่คือปลั๊กที่เราเตรียมไว้เมื่อข้ามชั่วโมงก่อนนะ เดี๋ยวเราเชื่อมต่อปลั๊กนะครับ แล้วนำไฟฟ้าเข้าไปสู่จุดนี้ครับ แล้วเราไปต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปยังอุปกรณ์พวกอื่นๆอีกต่อไปนะครับ มา มาลองทำกันดูนะครับว่าทำกันยังไงบ้าง ขั้นตอนแรกนะครับ อาจารย์ทำการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนนะครับทำอย่างนี้มันจะดึงไม่ออกนะนักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์นะครับ ทำการค่อยๆยันได้นะครับ เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้มันออกจากกล่องของมันได้เราติดตั้งอุปกรณ์นี้ในบททดสอบของเรานะนะครับอาจารย์เลือกใช้น็อตสกูแล้วกัน ในการทำใช้บททดลองครับติดตั้งขันให้เรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษา ครับสำหรับการติดตั้งตัวเชื่อมต่อนะครับ ตอนนี้อาจารย์ก็ทำการเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวต่อไปครับเดี๋ยวเราทำการเชื่อมต่อพื้นฐานนะ คือตัวของสวิตช์บอร์ดก่อนนะนักศึกษาสามารถหาน็อตหาอะไร ติดตั้งให้ยึดแน่นนะครับ เพื่อที่ตอนทดลองมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาจากการหลุดหลวมนะเห็นไหมฮะนี่ลองติดตั้งดูครับ อุปกรณ์ตัวต่อไปครับ ชุดหลอดไฟเมื่อวานนี้นะครับ เป็นชุดอุปกรณ์หลอดไฟเราก็ทำการติดตั้งลงไปเช่นกันครับนะครับในคาบก่อนหรือชั่วโมงก่อนอาจารย์ได้ทำการติดตั้งหลอดไฟให้เลือกสายเห็นแล้วนะครับ เราก็นำอุปกรณ์ชุดหลอดไฟนี้หลักมาใช้งานอีกรอบหนึ่งได้ครับ อเค เราติดตั้งที่เรียบร้อยครับ ต่อไปครับทำการเชื่อมต่อครับ อันดับแรกนะครับ เราทำการเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ามาสู่ในบอร์ดของเรานะ นักศึกษาก็สามารถที่จะขันน็อตนะครับ ขันน็อตออกนะครับนำสายสองสายครับแยกข้อต่อกันนะ อย่านำสายมาผูกรวมกันแบบนี้นะครับ อันนี้อันตรายไฟฟ้าดูดได้นะครับ แยกสายออกมาครับ ในลักษณะเช่นนี้ครับ เสร็จแล้วขันน็อตให้แน่น เน้นย้ำครับต้องขันน็อตให้แน่นนะครับ ถ้าขันไม่แน่น มันหลุดหลวมขึ้นมา อาจจะทำให้ไฟดูดเราได้นะครับอ่านี่ครับ เป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือชุดที่เราจะนำไฟเข้ามานะตัวต่อไปครับ เราจะนำสายไฟเนี่ยนะครับเอาสักสีหนึ่งแล้วกัน ในที่นี้เราใช้สีแดงครับ นำสีแดงเนี่ยพุ่งเข้าไปหาที่ตัวของสวิตช์หนึ่งขานะครับ แล้วสีแดงเนี่ย ก็ออกมาอีกหนึ่งขาครับ ในลักษณะแบบนี้ทำให้วงจรสามารถเปิดปิดไฟฟ้าติดได้ แต่เราไม่นำสองสายเข้าในในจุดเดียวกันนะตัวนี้มันทำให้เกิดการช็อตขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราทำการเดินสายไฟต่อนะครับ ตอนนี้อาจารย์มีหลอดไฟนะครับ เราใช้สายตัวนี้นะครับ เชื่อมต่อลงไปตรงนี้เลยครับ เราใช้สีแดงนะในที่นี้เราใช้สีแดงนะครับ สายตัวนี้เราไม่นำเข้าตรงนี้นะครับ ไม่นำเข้าตรงนี้นะครับ แต่ต้องไปอยู่จุดที่รับไฟครับในที่นี้สายไฟของอาจารย์ไม่พอนะครับ อาจารย์ต้องต่อเชื่อมต่อไฟฟ้าเพิ่มนะครับ เชื่อมต่อสายไฟเพิ่มไปนะ นักศึกษาสังเกตนะครับ อาจารย์จะใช้ไฟฟ้ามี2สีด้วยกัน คือสีแดงและสีน้ำเงินนะ ดูการต่อดีๆนะครับ ดูตามต่อตามลักษณะวงจรด้วยนะครับ หากต่อผิดครับ ไฟฟ้าช็อตแน่นอนนะครับ ไฟฟ้าที่บ้านจะดับนะ อ้าวหรือจุดสุดท้ายครับคือจุดนี้ครับ เรานำสายเส้นสีน้ำเงินครับ เชื่อมต่อเข้าตรงจุดเส้นสีน้ำเงินนะ โดยการต่อตรงไปที่จุดสีน้ำเงินนะครับ มื่อทำการเสียบปลั๊กไฟลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราทำการเช็คไฟดูครับ ปกติสวิตช์นะครับ เราจะต่อเส้นที่มีไฟฟ้าไหลอยู่นะครับ หรือเส้นที่มีไฟนะครับ ทดสอบตามนี้เห็นไหม เส้นสีแดงนี่มีไฟอยู่นะครับนักเรียนนักศึกษาดูนะครับ มีไฟอยู่นะครับ เราต่อเข้ากับสวิตช์นะครับ อีกเส้นหนึ่งครับคือกราวครับ เส้นนี้จะไม่มีไฟเพื่อความปลอดภัยนะ นะครับ อ่ะ ต่อไปนะครับ เราก็จะทำการทดสอบโดยการนำหลอดไฟนะครับ ใส่ลงไปในตัวของต้อรับหลอดไฟนะครับ ในที่นี้อาจารย์จะใช้หลอดนะครับ ซึ่งเป็นหลอดสีเหลืองนะแสงจะไม่จ้ามากนะครับ เพื่อเป็นการทดสอบการทำในบทเรียนนี้นะครับ จุดตรงนี้นะนักศึกษาตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายอยู่นะครับ ต้องระวังด้วย ที่จริงนะเดี๋ยวเราต้องปิดนี้ด้วยนะครับ ปิดตัวของตัวครอบปลั๊กนะครับ เพื่อความปลอดภัยในไฟฟ้าในบ้านเรือนของเราครับ นะครับ เมื่อทำการกดสวิตช์นะครับ นี่คือผลที่ได้นะครับ ไฟจะติดนะครับ เมื่อทำการปิดสวิตช์ไฟจะดับครับ นี่คือหลักการของการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของเราเองครับ